ก็คือเราเริ่มที่จะมาแก้ไขเรื่องป้าป๋าเก้าแท่งก็คือเราทำป้าป๋าเก้าแท่ง โดยใช้น้ำจากของทงริมของเรา โดยยิงขึ้นหอชำเป็นที่วัด แล้วก็ปล่อยลงมาให้สองชุมชนก็คือชุมชนหนองทองริมกับชุมชนริมทองจากนั้นเราก็ได้บริหารจัดการก็คือสภาพน้ำของเราตอนนั้นคือดินของเรามันเป็นดินสมองน้ำที่มันมีอยู่มันก็ เกิดการขุ่นนัวน้ำของเราที่ที่มีอยู่ก็คือมันมันมีสภาพน้ำที่ขุ่นมัวก็คืออ่ามันเป็นสภาพพื้นที่ดินสมอง จากดินสมองก็จะทำให้น้ำของเรามีปัญหาไม่ใส เราก็ต้องมาใช้สารสมในการกรองคณะกรรมการ หรือว่าคณะทำงานของเราในเวลาที่ทำงานนี่จะต้องใช้เวลาวิเคราะห์ แล้วก็การทำงานอย่างอย่างรอบคอบก็คือ อย่างเช่นสารสมมีอยู่ประมาณสักก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลนี่เราจะดูว่าสารสมก้อนหนึ่งจะต้องใช้ในการย่อยสลายประมาณกี่นาที แล้วก็คณะกรรมการก็ต้องไปเติมสารสมอยู่ตลอดเวลา ถ้าเกิดว่าเราเติมพลาดปุ๊บน้ำคุณก็จะไหลเข้าบ้าน เมื่อน้ำคุณไหลเข้าบ้าน ก็จะมีปัญหาชาวบ้านก็จะบ่นว่าเออทำไมคณะกรรมการบริหารทำไมต้องให้น้ำคุณเข้าบ้าน การที่แก้ไขปัญหาของเรา ก็คือต้องวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ต้องทำให้มันเห็นผลออกมาอย่างชัดเจนแล้วก็มาเริ่มสำรวจบ่อบาดาลในในหมู่บ้านของเราที่มีอยู่ 8บ่อก็เสียไปซะ4บ่อเหลืออยู่4บ่อแล้วก็มาใช้งบประมาณของเออ FML ในตอนนั้นเราใช้งบประมาณของ FML ในการที่จะมาทำหอขึ้น ในชุมชนของเราเพื่อที่จะลดปัญหาการใช้สารส่งเพราะว่าต้นทุนมันสูง แล้วก็เอางบประมาณตอนนี้มาขึ้นหออีก โดยการใช้น้ำจากบาดาลอยู่สองบ่อก่อนที่เราจะใช้แล้วก็คณะกรรมการของเราจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าน้ำที่ที่มีเหลืออยู่ในบ่อของเราน่ะมันจะใช้ได้ไหมก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วย เราก็ช่วยตัวเองก่อนอย่างเช่น เอาขวดเอ็มร้อยในผูกกระป๋อฟาง แล้วก็หย่อนลงไปในในบ่อเพื่อที่จะเอาน้ำขึ้นมาตรวจดูว่าน้ำในบ่อของเรามีลักษณะใส หรือว่าเป็นสนิม แล้วก็ความลึกของน้ำมีอยู่กี่เมตร ความลึกจากหน้ามาผิวดินของเราเนี่ยกี่เมตร แล้วก็ลึกลงไปด้านล่างอีกกี่เมตร แล้วก็ทำข้อมูลเหมือนทำวิจัยในชุมชนขณะทำงานของเราจะเป็นการทำวิจัยในชุมชน แล้วก็เมื่อหอนนี่หรือว่าบ่อนี่พอที่จะใช้ได้ปุ๊บแล้วก็มาประชุมประชาคมในชุมชน แล้วก็มามาขึ้นหอ แล้วก็ส่งต่อให้กับคนในชุมชน ปัญหาก็แก้ไปได้ในระดับหนึ่ง แต่เราก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเช่น ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อาชีพหลักคือการทำนา แต่ว่าเรานะ่ะคือทำนาปี เมื่อทำนาปีปุ๊บเมื่อฝนทิ้งช่วง ปัญหาก็คือเราไม่มีน้ำที่จะมาเติมหรือว่าเขาในนาของเราตายแรงเราก็ต้องเจอปัญหาอยู่เหมือนเดิมเราก็ได้เดินออกสำรวจพื้นที่ในการที่จะพุดคลองสูงน้ำแล้วก็ซักแกมลิง โดยใช้เวลาเดินถึง2ปี2ปีภายใน8 เดือนนี่เราก็จะเดินตั้งแต่หน้าแรงแล้วก็นาฝนนาฝนเดินดูว่าสภาพนาฝนมีน้ำไหลมาจากทางไหนสภาพนาแรงมีน้ำไหลมาจากทางไหนบ้าง หรือว่ามีแหล่งกักเก็บน้ำไหม ทำไมถึงนาแรงม่นมีแหล่งกักเก็บน้ำทั้งที่นาฝนมีน้ำเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็หาคนที่มีส่วนร่วมในการบริจาคพื้นที่ในการคุดซักแกมลิงแล้วก็คุดคลองตรงน้ำร่วมกัน หลังจากที่ชาวบ้านเริ่มเริ่มให้ความสำคัญเรื่องน้ำแล้วเนาะเริ่มแรก เราก็เริ่มที่จะพึ่งพาตัวเองก่อน ก็คือคุดร่องระบายเล็ก ๆ ในหมู่บ้านก่อนเลไรเพื่อที่จะเอาน้ำไปกักเก็บไว้ที่ซกแบบนี้เอออย่างซะนี่ก็บริจาคบริจาคจากคนในชุมชนก่อน เราก็เริ่มที่จะกระจายแนวคิดว่าเออใครจะคนบริจาคพื้นที่ คนที่มีหน้าน้อย ถามว่าอยากบริจาคไหมก็ไม่อยากบริจาค คนที่มีน้าลุ่มกว่าที่มีน้าอุดมสมบูรณ์ถามว่าอยากบริจาคไหมอีกก็ไม่อยากบริจาคถ้าเว้นคืนถามว่าเราจะไปเอาเงินที่ไหนมาเว้นคืน เราก็เลยต้องมาหาแนวทางออกร่วมกันดัง เช่น เอาคนที่มีนาเยอะกลัวให้ว่างดิน เยอะ คนที่มีนาน้อยก็ให้ว่างดินน้อยทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมด ผมเห็นว่าที่มันกันดานปีนั้นมันคนมันอดมันอยากก็เลยมีวิธีก็เลยลองลองทำดู มันจิตพอสายน้ำได้ไหมชละที่ดินประมาณไร่กลัวๆให้เป็นของรัฐของส่วนส่วนรวม ต้องลองให้เขาคุดเขาอายดูก็เออ คือว่ามันก็มีสะแก้มลิงเพิ่มขึ้น มีคลองส่งน้ำเพิ่มขึ้นออคลองของเราตอนนี้มันมันเริ่มขยายไปไปเยอะมาก มันมีคลองแปดิบพรรษาเฟสที่หนึ่งมีคลองแปดิบพรรษาเฟสที่สองมีซักแก้มลิงรอบแรกก็คือสสิบี่ไร่รอบต่อมาอีกสิบห้าไร่ คือคือการทำงานของเราเราจะทำงานแล้วเราจะมาสรุป เราคุดคลองไปสิบภาษาไปเนี่ย พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์น่ะจำนวนกี่ไร่รอบแรกเออสามพันกว่าไร่นะพอนี่ปุ๊บเราก็เริ่มมาสรุปว่าไอไอส่วนที่ที่ที่มันยังยังเจอปัญหาอยู่ มันยังมีพื้นที่อีก จำนวนอีกกี่ไร่พอขยายผลไปตรงนั้นนายปุ๊บเราก็ต้องไปหาคนตรงนั้นอีกว่าเออยินดีที่จะคุดซาแกมลิงไหม อันนี้ที่คุณจะมีส่วนร่วมไหม คือคือการทำงานของเราค่อยๆที่จะขยายผลค่อยๆ ที่จะขยายผลออกไป เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำนี่คือถึงพี่น้องทุกคนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ แก้ปัญหาภัยแล้งได้ เกิดความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ลูกหลานที่ไปทำงานต่างถิ่นก็สามารถกลับคืนมาในชุมชน ให้คนในชุมชนของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้กลับมานี่เพราะว่าคือได้ทำคุดเหมืองคุดได้ประสบผลสำเร็จแล้วนะครับ ก็คือชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปแนวทางที่ดีอย่างมาก ๆ เลยคืนตามต่อเนื่องเลยครับ ไม่แต่ไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะครับในหมู่บ้านในทางทางหมู่บ้านเลยครับ แต่ก่อนทำพืชชนิดเดียวคือปลูกข้าวนะครับเปลี่ยนมาปลูกพัก เป็นปลูกพัก หลังจากปลูกพักก็ปลูกพืชยืนต้นครับมันก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมาก ๆเลย เห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ชัดเลยครับ ภูมิใจกับกับทุกคนที่มีจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัว มีความเอื้อเฟื้อ แล้วก็มีความรู้รักสามัคคี มีการแบ่งปันกัน มีการอยู่อย่างมีความสุข มองภาพไปข้างหน้าอย่างคือไม่ได้มองว่าทำมันนี่แหละอยู่แค่นี้ คือมองไปถึงว่า รุ่นลูกรุ่นหลานถ้าเกิดว่าเราทำไว้แล้วเขาจะมีความสุขขนาดไหนเราตายไปแล้วก็ยังส่งผลให้กับลูกหลานของเราได้ คือทุกคนภูมิใจมากภูมิใจกับคนในชุมชนของเรามีการเสียสละ